Welcome everyone to Juno's with Just Commentary. So we're gonna have a video where someone built like a sculpture of King Rama the Ninth. Of course, I got quite a few requests for this one on Facebook, on Facebook Messenger, on Facebook comment section, and of course on YouTube. Thank you so very much for your questions. Video don't forget to subscribe, like, and share. Okay, thank you so very much. Let's go ahead and react to this video. King Rama the Ninth. We have English subtitles. Wow. เราเลือกไม่ผิดหรอก แล้วท่านก็ยิ้มเดินออกไป ว้าว รู้ไหมครับผม ไม่รู้จะทำตัวยังไงฮะเป็นสิ่งที่สุดๆ แล้วครับ กับความเมตตาแล้วก็ที่พระองค์รู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจ แล้วก็ให้ภาระนี้ในการปั้น ว้าวเป็นผมแต่เพียงผู้เดียว ผมจะไม่ทำให้ท่านผิดหวัง ตั้งใจที่จะทำให้ดีที่สุด เท่าที่ผมเคยทำมา That is so awesome It looked like y o u v e done quite a few sculptures of the king before. Is that wood? It looks like wood. Or clay. o r it's clay. It l o o k s like clay. He's doing a full body sculpture. จริงๆผมเองนะฮะผมแค่อยากจะแสดงความถึงความกตัญญูที่มีต่อชาติศาสนาพระกษัตริย์นะครับ แต่พอดีว่าผมเป็นประดิมากรผมเป็นนักปั้นคนหนึ่งแล้วก็อยากใช้วิชาชีพของตัวเองเนี่ย ทำให้เกิดผลประโยชน์เท่านั้นเอง ซึ่งก็มีการได้ตรวจงานได้พิสูจงานจากพระองค์นะครับ พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยาราชการที่10เองด้วยนะครับ อยู่ในพระเนตรของพระองค์ตลอดนะครับ ที่แนะนำนะครับก็ช่วยกับผมในการดูนะครับว่า จะให้เกิดความงดงามความเหมือนจริง Oh my gosh, that's a lot of work which can go into the sculpting. I thought it was just take clay and sculpt, but no, it's look at it have quite a lot of effort and work, and that is actually quite good. มากกว่าความเหมือนแล้วเนี่ยนะครับก็คือความรู้สึกความรู้สึกว่าเนี่ยคือพ่อ Wow. Oh my gosh มีบุคลิกภาพแบบนี้มีอุปนิสัยอย่างนี้ มีความเมตตาอย่างนี้ แล้วก็มีความสง่างามด้วย ว้าวตรงจุดนี้เองจึงมีความยากกว่าการปั้นเหมือนโอ้ยจินเมทัลซึ่งผมผ่านการปั้นเหมือนมามากมายแล้ว แต่เขาบอกเลยนะครับ ว้าวเป็นรูปราชการที่ 9 ครั้งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากสำหรับผมซึ่งผมก็ทำดีที่สุดแล้วในชีวิตว้าวยีซูนะ full sculpture of King Ahmed IX มีลายนะครับมีลายพุ่มข้าวบินที่จะต้องเลี้ยงให้พอดีกับ every detail is important ไม่ลงล็อก มันก็จะเบี้ยวก็จะผิดเพี้ยนไปฉะนั้นเราก็ค่อยๆไล่แปะทีละชิ้นละชิ้นนะฮะ ตรงนี้ยากจริงว้าวโอ้ my gosh ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันนะครับ หลายคนถามผมว่าจะสติจะยังไงดีแบบนี้แบบนั้นผมก็ถามกลับไปกับทุกคนอย่าได้คิดนะครับว่าทำงานให้ผมนะขอให้คิดว่าทำงานให้พ่อหลวงของเราราชการที่สิบของเราแค่นั้นแหละทำให้ดีที่สุดถ้าไม่ดีก็อย่าหยุดทำ Wow. Oh my gosh การปั้นพระบรมรูปรัชกาลที่9ไม่ใช่แค่เป็นเพียงรูปปั้นเท่านั้น แต่นี่เป็นการเก็บความดีไว้ในรูปปั้นรูปปั้นนี้จะเป็นตัวแทนของพระองค์ ให้คนรุ่นหลังได้เห็นนะครับได้ชื่นชม ว่าเนี่ยในครั้งหนึ่ง โลกนี้นะฮะ โดยเฉพาะคนไทย Yo I can't believe how amazing this actually is. That is quite impressive. ตลอดระยะเวลาของพระองค์ชั่วชีวิต Oh my goodness. A full body sculpture of King Rama IX in precise order built. Look at the vein on his arm. Everything is like built to perfection. Wow. Oh my goodness. Oh, that is amazing. Wow. Yo, that is some good sculpting work. Wow, okay, so it will be in permanent display. Two years? Wow. That is remarkable. That is absolutely remarkable. Guys, that was a great video. You know, it's quite amazing how much work and effort went into it. And it's because of the, the love that this gentleman and his team and basically the Thai people have for their king, King Rama Ninth. Of course, currently right now, King Rama Tenth is on the throne, that's his son and the sculptor actually looked <laughs> like King Ahmed X slightly. I even thought it is relative. Um, but nonetheless, thank you for your questions video. Um, that was a great, a great work. At first, I thought it was going to be made out of clay, but it looked like they had the clay to get the form, and then they made a mold, and then they placed cast or, or certain type of metal um, into it and then they sculpt it even more that was quite impressive quite remarkable of course thank you so very much for requesting this video king Rama the ninth most beloved king and longest reign king in the entire world 70 years on the throne that is amazing thank you so very much of course guys don't forget please subscribe like and share if you want me to react to a video please leave a comment below okay thank you so very much bye guys